one, six, two, three. Ayy, full frizzy. Let's go. Go where you suggest. Go go main in deck. Kid is getting flex. And next. See, this is what I'm get. Who here go out, we get bang, pan and raw. It could am getting cake, see, be the flow. Go main in fresh. Time and yak a shack. Pull me, yak, hate. Pull me, yak, hook, do the same. I give a fuck, we put the fake. Pull take a break. ึงอยากจะซัดมึงก็เข้ามา boys จบเพลงนี้ส่งมึงไปวัดนอนโรง boys มา flow like a missile new wave right here มา crystal แต่มึงก็ยังแค่ crystal พวกยิงมึงไปที่หัว headshot and c r i t a l ได้มาซ้อมมัน next ไม่มีปืนเอาไว้ให้เน็บ fuck your s t a r man copy paste กู get the น o n e y l i เซ็ a ไ b เซ็ x ไม่ได้โตมาจาก street และกูไม่ได้แกงแต่ว่ากูแม่งยังคง trap trap trap มึงไม่ได้ช้าแต่กูเร็วจนแซ่ spend 10k in a minute every day money n d I'm the this this going to the top no limit cause every day what y o u make a million the realest one right here I'm speeding facts no cap rapping, trapping I'm looking back, I'm stacking Hold up the cash over here, my act well w h o o first move, I'm gon' s h o w What you tryna do? Stop thinking like you fool I'm gonna take boy back to school Stop capping ที่บอกว่ามึง นั้นหายอยู่ในรูแต่จริงพวก มึงแม่งหายอยู่ในรูและกู บอกเลยไม่มีครูปีนี้กูว่าอยู่เป็นเด็กตักูแม่งยิง เด็กคิด Kid is kidding t r ฟ n a flex N E X T M next และสิ่งที่กูทำนั้นยังไม่เก็ตพวกเฮียกูเอาไปเก็บแบงค์พันยังร้อยกูไปเช็ค a n g for the b a l k and if I am hot walking on the spot one six two TV mobbing การทูได้สอบเดินไปสอบฟักใจครอบครัวแล้วกูซ้ำเพลงป๊อป กูไม่ฮิปฮอปบานที่กูล็อกอันบีถ้าพูดถึงเงิน กูก็มี I've got lot และกูไม่จำเป็นต้องเรียกแฟนมึงมาซักดิสท t o p ยีวีดีเดี๋ยวมึงลงไปนอกูไม่จำเป็นต้องเรียกแฟนมึงลงมา ยกูเลี้ยงไปกูทำไปได้ทุกวันไม่สนใจเฮียอะไรยาลึกสิบเจ็ดแล้วมาสี่ปีตั้งแต่สิบสี่อยู่ในซิตี้เกตดิตี้จะทำเอาบ้ามลงซีดีมซอยชาบีตี้จำชื่อกูไว้กูฟิซี่ตัวกูแม่งยิงเด็กคิดดิสคิดเองทรายในเฟล็กซ์ N E X T M next สิ่งที่กูทำน้องยังไม่เก็ตพวกเฮียกูเอาไปเก็บแบงค์พันยังร้อยกูไปเช็ดพอ I'm getting cake สี่ปีแล้ว flow กูแม่งยัง fresh ถ้ามึงอยากก็เช็คพวกมึงยังคง hate พวกมึงยังคงดู the same เมื่อกี้บอกฟอร์มคือพูดที่ fake กูพูดไม่ take a break I'm next up, boys.